Good night. สนุกในช่วงแน่นกับพวกเราสอยสวรรค์และการเปลี่ยนบรรยากาศเลยนะครับเราใจวัยรุ่นด้านหน้าช่วงนี้นะครับผมหนุ่มโสดส่งเสียงด้วนะอีกที say say to me yar Lütfen öge tan, lütfen öge tan thì ai yên cái năm lai nghe